ขอนั่งชมนะขอนั่งชม ขอนั่งชมแล้วกันมันออกสีอะไรเดี๋ยวเราค่อยคิดวิเคราะห์แยกแยะอีกทีนึงนะครับ มันออกแดงโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะเล่นแล้ว ผมว่าจะเล่นน้ำเงินนะ ออกเยอะจัดเลยอะไปครับลุยน้ำเงินเยอะแบบนี้น้ำเงินยาวๆใช้เทคนิคเดิมเลยครับ น้ำเงินยาวๆน้ำเงินซักส้อยไทยเกมไว้ด้วยิบไปเออไทยเกมไปิบ เพื่อออกไทยเกมนะ ไม่ออกมานานแล้ว จัดไปครับโอ้แล้วลายนี้แม่งไม่มี น้ำเงินแม่งรอบเดียวเองว่ะอ่ะ ไม่เป็นไรครับ มาลุ้นกัน ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะเพื่อนๆหน้าเจ็ดมาว่ะ หน้าเจ็ดมาหน้าแปดมาต่อห้าแต้ม แม่งเจ็ดแต้มเฮ้แดงเฉยโอ้โหสุดยอดมาก แต่ลายนี้นั่งมีไทยอ่ะ ขอเล่นน้ำเงิน 200 เล่นไทยร้อยหนึ่งแล้วกัน ตาต่อไป ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมาย รออะไรับไป น้ำเงิน 200 แดงร้อยหนึ่งอะไรวะเนี่ย ถ้าได้น้ำเงินก็คือกำไรร้อยเดียว ใช่ปะแต่ถ้าเกิด ออกไทยเกมก็เยอะหน่อยภาวนาให้เป็นไทยเกมแล้วกัน มา อย่าบอกนะว่าจะเป็นตัวแอลให้อ่ะนั่นไง แปดมาแล้ว เย็ดเคอุ้ย โยนดีมีลุ้นหนึ่งแต้ม เย็ดเค เอ้าไทยเกม เย็ดเค ของจริงโอ้โหผมเห็นลายนี้ไง มันมีไทยเกมก็เลยติดไว้ แม่งไทยเกมเฉย กำไรดีเพื่อนเย็ดโคก อะไรครับเนี่ย ไปไงต่อ น้ำเงินต่อเลยนะ น้ำเงินต่อนะ มันแดงมาแล้วครับสองรอบเราก็ไทยเกมติดไว้ 200แล้วกัน กลัวแม่งไทยเกมอีกรอบนึงดิจับไทยเกมไปอีกร้อยหนึ่งโอ้โห ถ้าเกิดออกไทยเกมแม่งกำไรมหาศาลเลยทีนี้ ลองดู โอ้โห ลงเล่นๆมาจากที่จะหมด กลับมาเฉินอ้าวสูนรแต้มแม่งสูนรแต้มเหมือนกันสองแต้มเอาสองมา เอาสองมา อ้าว ได้เฉยเย็ดมาก อยู่ๆก็ได้ ดูจะงอยนะเพื่อนๆจะงอย ตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะมันสีสีน้ำเงินมันมันได้เพเยอร์คู่ใช่ไหมแบงเกอร์คู่ มันออกแดง รอบนี้มันออกเพเยอร์ มันมีจะงอยนะ เราขอไปที่แบงเกอร์แล้วกันนะครับ 200 ครับ เล่นขำๆกำไรแล้ว ตอนนี้ก็ขำๆนะ ส่งซิกอะไรอีกล่ะ เมื่อกี้มันส่งซิกนะเพื่อนๆ ไม่รู้มันจะเปลี่ยนไพ่หรือเปล่า เออ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ เดาล้วนๆมา โอ้โห เป็นห้าแต้มเราปอกแปกสวยงามครับ จะงอยทำงาน จะงอยทำงานครับ เพื่อนๆจะงอยสีแดงเยเคเกิดจากการเดาล้วนๆแล้วก็วิเคราะห์นิดหน่อย ก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าวอลเล็ตนะ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินนะรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับ ทักที่เม้นแรกเท่านั้นนะเม้นอื่นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมไม่รับผิดชอบไม่รับประกันนะครับ จะงอยแดงมาแบบนี้ก็หยอดเข้าไปดีครับ ติดเสมอไป50แล้วกันอ่าสวยงามแบบนี้ อย่าน้ำเงินก็พอ โอ้โห หน้าแปดเฉยเฮ้ยสามแต้ม เอ้าบอกข้าวยัดครบเป็นจะงอยของจริงว่ะจะงอยแดงทำงานครับ แล้วก็แดงนะครับโต๊ะนี้ไม่เคยออกถึง 3 รอบรอบนี้เราก็ต้องย้ายไปน้ำเงินครับสามร้อยเลยแล้วกันเสมอร้อยหนึ่งไป รอฮะอัดน้ำเงินไปเลยครับ500กำลังสวยมึงอย่าไปแดงนะรอบนี้นะครับ ขอน้ำเงินก่อนนะควายให้หน่อย ขอร้องเจ๊เปิดหน้าแปดหน้าเก้ามาก่อนเพื่อความสบายใจ มาสองสามโอ้โหแม่งเก้าอีกแล้วเหยียดแค่ แดงสามรอบทำลายสถิติทำลายเลยกูยืนหยัดน้ำเงินครับ ไหนๆก็มาน้ำเงินแล้วห้าร้อยอ่ะไม่ลง ลงไปดิเฮ้ยเออนึกว่าจะลงไม่ได้ ลงแล้วครับห้าร้อยยังมีโอกาสแก้ตัวอีก รอบหนึ่ง อีกหนึ่งรอบ เดี๋ยวมาดูกัน มันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชม มา แม่งป๊อกสองรอบแล้วว่าสีแดงอะหน้าฝรั่งอีกแล้ว หน้าแต้มอุ้ยตกใจนี่ก็ป๊อกว่าสวยงาม แบบนี้สวยงาม เออ ไม่แดงก็ดีเท่าไหร่แล้ว โอ้ยของแต้มแม่งแบบก็เปี่ยวเลยนะ แล้วแม่งจั่วมาเป็นไอ้สิบโอ้โหดวงของผมจริงๆ ต่อครับ สีน้ำเงิน แถบล่างแม่งไม่เคยออก แม่งไม่เคยออกสีเอ้ย แถวแรกมันหายไปแล้วอะแต่มันไม่เคยออกสีแดงอะมันเป็นได้สองสองอย่างน้ำเงินต่อไปครับติดเสมอไปร้อยหนึ่งน้ำเงินสี่ร้อย ตามนี้นะท่านผู้ชม ไปครับดูกันต่อ ก็ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะ ทักหาแอดมินนะครับ รับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆ อย่าลืมทักหาแอดมินกันนะครับ มาดูกันต่อครับสีน้ำเงินลงไป 400 เสมอ100อ้าวเก้าโอ้โหนึกว่าจะเก้าคนนะฮะสวยงามครับพี่น้องครับไม่ขึ้น 2,000นันทีวะมัวแต่ติดเสมอเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรหรอกติดเล่นเยอะไปหน่อยน้ำเงินมาอย่างนี้ก็ไหลต่อไปดีครับ 500ติดเสมอไว้อีกร้อยแล้วกันทำท่าทำทางเหมือนเสมอจะออกหรือเปล่าไม่รู้ติดไว้แล้วร้อยหนึ่งน้ำเงิน700เลยแล้วกันอัพเบ็ดครับอัพเบ็ดอัพคันเร่งอัพคันเร่งน้ำเงินนะสามดอก เหมือนแดงแถวนี้หน่อยไอ้หน้าเก้าหน้าเก้าหน้าเก้าโอ้โหสองวะเค จั่วฝรั่งมาว่ะถ้ากลับยากว่ะอ่ะ น้ำเงินเหมือนเดิม ไหน ๆ ก็มาน้ำเงินแล้วยืนหยัดที่น้ำเงินนี่แหละไปต่อครับ อัพเลยดีไหมเอาไงดีเอออัพแม่งเลย หมดแม็กหนึ่งพันเอาอินเลยครับหนึ่งพันยี่สิบห้าหมดแม็ก 2,000สักทีรอบนี้ได้ ก็ถอนเลยครับ ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ก็ปิดคลิปครับง่ายเลยครับโอ้โหแม่งหน่าก้าวอ่ะเพื่อนๆเฮ้แปดโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะตาต่อไปแม่งออกแดงชัว เออเดี๋ยวรอดูนะแม่งออกแดงชัว แต่ไงก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับงบ650 ตอนแรกกำไรแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ถอนงั้นโล่งมากล่าหายนะเพื่อนๆเป็นไปเลยนะโล่งมากล่าหายนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครอยากให้ผมเล่นสูตรไหนหรือว่าเทคนิคอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผม ไปที่เมนปักบุดเมนแรกเท่านั้นนะครับ เป็นบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ผมอ่ะเดี๋ยวดูตานี้ก่อนตาสุดท้าย ไม่ได้ลงนะแต่บอกแต่คิดว่ามันมาแดงดูดิเออไม่ใช่ถ้าเกิดเมื่อกี้มีเงินอยู่ก็ก็หมดโอเคนะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้เลยนะเพื่อนๆ ไปแล้วครับ